Unit 6 Capture your favorite image หน่วยเรียนที่ 6 เป็นเรื่องของการจับภาพที่คุณชื่นชอบ จุดประสงค์ของการเรียนรู้ในบทนี้ เพื่อความเข้าใจวิธีการพูดและการเขียนข้อความ เก็บกับเครื่องสแกนเนอร์และกล้องดิจิทัล เพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเห็นของสื่อโฆษณา สามารถอธิบายอุปกรณ์กล้องดิจิทัล การใช้รูปแบบคำคุณศัพท์ หรือกริยาวิเศษ แสดงการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดอย่างถูกต้อง ใช้ suffix หรือส่วนที่ต่อท้ายคำได้อย่างถูกต้อง เรื่องต่อมาคือเรื่องเกี่ยวกับการจับภาพด้วยคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์แรกที่อยากจะแนะนำ เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องสแกนเนอร์ทำงานได้อย่างไร เครื่องสแกนเนอร์เห็นภาพและแปลงข้อความที่พิมพ์ หรือภาพลงในรหัสอิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถเข้าใจได้โดยการใช้คอมพิวเตอร์ ด้วยเครื่องสแกนสีแบบแนวระนาบกระดาษที่มีภาพจะถูกคว่ำหน้าลงบนหน้าจอที่เป็นแก้วกระจก เช่นเดียวกับเครื่องถ่ายเอกสาร ใต้กระจกจะมีแสงและอุปกรณ์วัด เมื่อสแกนเนอร์ถูกเปิดใช้งาน จะอ่านภาพเป็นชุดของจุด แล้วสร้างภาพดิจิทัล ที่ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ และจัดเก็บไว้เป็นไฟล์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจับภาพที่อยากจะแนะนำต่อไป คือกล้องดิจิทัล กล้องดิจิทัลเป็นกล้องถ่ายรูป ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และแปลงข้อมูลดิจิทัล รหัสไบนารีที่สร้างขึ้นจากเลข0และเลข1 กล้องดิจิทัลนี้ไม่ใช้ฟิล์มที่พบในกล้องแบบดั้งเดิม แต่จะแทนที่ด้วยชิปซิลิคอน ที่มีความไวแสงเป็นพิเศษ อุปกรณ์การจับภาพตัวที่ 3 ที่อยากจะแนะนำ คือกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายวิดีโอทำงานได้อย่างไร กล้องถ่ายวิดีโอหรือกล้องวิดีโอดิจิทัลสามารถบันทึกภาพเคลื่อนไหวและแปลงข้อมูลเหล่านั้นเป็นข้อมูลดิจิทัลที่สามารถจัดเก็บและแก้ไขโดยคอมพิวเตอร์ ที่มีซอฟต์แวร์ตัดต่อวิดีโอ ที่มีความสามารถพิเศษ ต่อไปนี้ เป็นหัวเรื่องที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริงและความคิดเห็น ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างไร เติมคำจำกัดความเหล่านี้ให้สมบูรณ์ ข้อที่หนึ่งข้อที่สอง คำตอบคือ ต่อมา อยากให้ผู้เรียนอ่านคันโฆษณาแล้วขีดเส้นใต้ของข้อเท็จจริง ส่วนที่เป็นความคิดเห็น ให้เขียนวงกลม ในที่นี้ขอยกตัวอย่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อหนึ่ง ซึ่งมีรายละเอียดจากหน้าโฆษณาดังต่อไปนี้ ผู้เรียนทำแบบฝึกหัดแล้ว ให้ดูความตอบ ในสไลด์หน้าถัดไปคำตอบที่ได้ ผู้เรียนคงได้เห็นจากหน้าสไลด์นี้ หวังว่าผู้เรียนทุกคนสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและความคิดเห็นได้ ต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา การใช้คำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดหรือที่เรียกว่า superlatives จงเติมประโยคเหล่านี้ด้วยรูปแบบของคำคุณศัพท์ที่อยู่ในรูปแบบของคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุด กล่องความช่วยเหลือ เราสามารถสร้างรูปแบบเอกพจน์ของพยางค์ที่มีพยางค์เดียว หรือพยางค์สองพยางค์โดยการเติม est ตัวอย่างเช่น cheap the cheapest clever the cleverest คำคุณศัพท์สองพยางค์ รวมถึงคำที่ลงท้ายด้วย ing ed ful และ le หรือมัน s เป็นรูปแบบของคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดรูปแบบพิเศษ ด้วยคำว่า the most หรือ the least ตัวอย่างเช่น advanced the most advanced คำคุณศัพท์ที่มีพยางค์3ตัวขึ้นไป ยังใช้ขั้นสูงสุดและขั้นน้อยสุด ตัวอย่างเช่น powerful the least powerful แต่คำคุณศัพท์สองคำที่ลงท้ายด้วย y ตัวอย่างเช่น noisy มีเสียงดัง ใช้การสูงสุดด้วยการเติม est และถ้าลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i ตัวอย่างเช่น noisy the noisiest โปรดสังเกตรูปแบบที่เป็นอักรรมกริยาตัวอย่างเช่น good the best little the least ผู้เรียนลองทำแบบฝึกหัดดังต่อไปนี้ ข้อที่หนึ่ง คำตอบคือ fastest highest คำถามข้อที่2คำตอบคือ best least ข้อที่ 3คำตอบคือ the most revolutionary หวังว่าผู้เรียน เขียนได้ถูกทุกข้อนะครับ ต่อไปนี้เป็นงานเกี่ยวกับภาษาคำต่อท้ายหรือซับฟิกคำต่อท้ายเปลี่ยนชั้นของคำลาก ตัวอย่างเช่น การเพิ่มคำต่อท้ายด้วย al หลังคำว่าดิจิต จะเปลี่ยนเป็นคำคุณศัพท์ ็นดิจิทัลคำต่อท้ายช่วยให้คุณสามารถบอกได้ว่าคำนั้นเป็นคำนาม คำคุณศัพท์ หรือคำกริยา คำคุณศัพท์ส่วนต่อท้าย คือ y a b l e i b l e i v e a l e d f u l i c l e w s i n g คำนามที่เป็นซัฟฟิกทั่วไป คือคำที่ลงท้ายด้วย er or ion tion ation ment ness ity ant algy ing y use sion เมื่อใช้คำลงท้ายหรือ suffix โปรดตรวจสอบพจนานุกรมอยู่เสมอ เพื่อดูว่าคุณจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวอักษรหรือไม่ ตัวอย่างเช่นสแกนเปลี่ยนเป็นคำว่า scanner ผู้เรียนต้องใส่ n 2 ตัวนะครับ ต่อไปนี้ เป็นแบบฝึกหัด เติมประโยคเหล่านี้ด้วยคำพูดในช่องว่าง คำต่อท้ายคำเหล่านี้ tion er ing logy news รูปแบบของคำคุณศัพท์ในช่องว่าง ข้อที่ 1 Kodak is a manufacturer of photographic and imaging equipment คำตอบคือ manufacturer คำว่า manufacturer เติมคำลงท้ายด้วย er หมายความว่าผู้ผลิต บริษัทโกดักคือผู้ผลิตอุปกรณ์ถ่ายภาพและการถ่ายภาพ 2. To avoid red eyes, use the camera's red eye reduce feature เพื่อหลีกเลี่ยงดวงตาสีแดง ให้ใช้คุณลักษณะพิเศษตาสีแดงของกล้องเพื่อลด คำตอบคือ reduction reduce เติม i t i o n 3. crop A photograph means cutting out the parts of an image you don't need. Crop หมายถึงการตัดชิ้นส่วนของภาพที่คุณไม่ต้องการคำตอบคือ cropping C R O P P I N G สรุป สรุปจากการเรียนรู้ในหน่วยที่ 6 นี้ ได้ข้อสรุปว่า ผู้เรียนเข้าใจข้อความพูดและข้อความที่เขียนเกี่ยวกับเครื่องสแกนเนอร์และกล้องดิจิทัลผู้เรียนสามารถแยกความแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริง และความเห็นจากสื่อโฆษณาได้ ผู้เรียนสามารถอธิบายรายละเอียดของการทำงานของอุปกรณ์กล้องดิจิทัลได้ สามารถใช้รูปแบบและคำคุณศัพท์ขั้นสูงสุดได้อย่างถูกต้อง และสามารถใช้ส่วนต่อท้ายคำได้อย่างถูกต้อง